พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เทคโนโลยีสองทาง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เทคโนโลยีสองทาง หรือ dual use เทคโนโลยี คือเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจป้องกันประเทศ ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการช่วยลดการนำเข้าสร้างทั้งรายได้และความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประเทศครับ สวทช มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี 2 ทาง เพื่อรับมือกับภัยด้านความมั่นคงของประเทศทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้เอกชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐบาล ปัจจุบัน เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์แล้วหลายผลงานเช่น แอปพลิเคชันฐานข้อมูล AI ระบบรู้จำใบหน้าและป้ายทะเบียนรถจมูกอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบสารเสพติดและโดรนแจมเมอร์เรดาร์วิจัยและพัฒนา โดย สวทช